กลุ่มนี้กลุ่มเดียวฟังด่วนรับก่อน 5,000 บาท 27 พฤษภาคมนี้เช็คสิทธิด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ค่ะและก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวสารนะคะสำหรับมาตรการจากทางรัฐบาลนะคะ ซึ่งก็จะมีการแจกเงิน 5,000 บาทนะคะ ในส่วนของรายละเอียดนะคะ เดี๋ยวเราจะ ไปฟังรายละเอียดนี้พร้อมๆ กันค่ะ และก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆข่าวสิทธิประโยชน์ข่าวเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลก่อนใครค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ อัปเดตทัวร์เที่ยวไทยทททแจกเงิน 5,000 บาท สรุปความคืบหน้าโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะคะ ล่าสุดนะคะทางทททก็มีมาตรการแจกเงิน 5,000 บาทออกมาแล้วนะคะ โครงการทัวร์เที่ยวไทยจำนวน 1 ล้านสิทธิที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงิน 40%สนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ผ่านบริษัทนำเที่ยว สูงสุด ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน แพ็กเกจราคาทัวร์ไม่เกิน 12,500 บาท โดยจะเปิดจองสิทธิตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ ส่วนที่เปิดจองสิทธิล่าช้ากว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3เนื่องจากต้องตรวจสอบความคุ้มค่าของแพ็กเกจทัวร์รวมถึงบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการด้วย โครงการทัวร์เที่ยวไทยนะคะ พร้อมที่จะเปิดจองสิทธิแล้วนะคะในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นะคะ วงเงินนะคะ 5,000 บาทต่อรายนะคะจำนวน 1 ล้านสิทธิ โดยการเที่ยวนี้นะคะผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 วัน 2 คืน พร้อมระบุโรงแรมที่พัก ร้านอาหารที่ชัดเจน โดยทางรัฐบาลนะคะก็จะออกให้ 40%แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ประชาชนสามารถจองสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ w w w t o u r t h i e t h a i t h a i โดยโปรแกรมท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ที่เข้าร่วมโครงการจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ w w w t o u r t h i e t h a i t h a i สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย จะต้องอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ ส่วนแพ็กเกจที่เลือกไปท่องเที่ยวจะต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดในวันธรรมดา คือวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี และแพ็กเกจที่เลือกจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน การซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวจะต้องชำระผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ โควิด -19 ก็ระบาดหนักขนาดนี้นะคะ ยังจะมีผู้คนที่อยากจะไปเที่ยวกันอยู่ไหมนะคะ ก็ต้องรอดูมาตรการนี้นะคะ ว่าจะบรรลุประสบความสำเร็จไปตามที่ทางรัฐบาลตั้งไว้หรือไม่นะคะ ซึ่งก็ต้องรอดูค่ะว่ามีคนไปเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะ สำหรับข่าวสารนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ พอแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ